สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่ Apple Central World นะครับ ซึ่งทาง Apple Central World นั้นประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ว่าจะเปิดให้บริการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทัวร์ดูภายในของ Apple Central World ว่า ในร้านแห่งนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ภายใน มีทั้งหมดกี่ชั้น มีกี่โซน สถาปัตยกรรมการออกแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ข้อมูลที่ควรทราบ ก่อนที่เราจะมาในร้าน Apple Central Burn ในช่วงนี้ เป็นอย่างไร วันนี้ทีมงานไอมดพาทุกท่านไปชมครับผม ลังจากที่เราเดินเข้ามาใน Apple Central World ตรงนี้นะครับ ผมบอกก่อนครับในเรื่องของดีไซน์ การดีไซน์นั้นจะเป็นดีไซน์แบบกระจกใสล้อมรอบทำให้เราสามารถมองเห็นมุมได้ทั้งหมดถึง 360 องศาเลยนะครับภายในครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินชั้น 1 แล้วก็ชั้น2นะครับแต่ละชั้นครับจะแบ่งเป็นโซนๆ เอาไว้ เดี๋ยวผมพามาดูในชั้นที่ 2 ก่อนแล้วกันนะครับบนสุดนั้นจะเป็นฝั่งของ The Forum นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ ที่จะเอาไว้ใช้จัดกิจกรรม Today at Apple นั่นเองครับ บริเวณโซนนี้ครับจะมีหน้าจอขนาดใหญ่แสดงข้อมูลต่างๆนะครับ เวลาที่ทางพนักงงานของ Apple นั้น จะมาสอนเราว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ยังไง มีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับ โซนนี้นะครับเราจะมารวมกันในบริเวณตรงนี้ ถัดไปครับก็จะเป็นโซนที่แบบมีโต๊ะเอาไว้ให้ บริเวณชั้น 3 ตรงนี้เองครับ หลังจากที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Apple นะครับ เราก็จะสามารถนำมาเซตอัพอยู่บริเวณโซนนี้ได้ครับ ทางฝั่งของพนักงานของ Apple นะครับก็จะมาช่วยเราในการที่จะเซตอัพอุปกรณ์ หรือว่าทำการย้ายข้อมูลต่างๆ มาในเครื่องใหม่ พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานไปด้วยนะครับผมถัดมาอีกหน่อยครับ ตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นแท่งสแตนเลสกลม ๆ ที่แบบสะท้อนแสงตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นกระจกใช่ไหมครับแต่บริเวณตรงนั้นนะครับจะเป็นลิฟต์นะครับรายละเอียดนะครับในลิฟต์ตรงนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับ การดีไซน์ภายนอกจะใช้แผ่นสแตนเลสที่มีความโค้งทั้งหมดนะครับเป็นความโค้งเงาทั้งหมดเลย เราสามารถที่จะ access หรือว่าเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ลงไปที่ชั้น 1 แล้วก็ชั้นใต้ดินได้นะครับโดยลิฟต์นี้ณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบ social distancing ในลิฟต์ตรงนี้ก็เลยจะสามารถใช้งานบริการได้ ครั้งละ 1 คนนะครับเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนด้วยนะครับถัดออกมาครับนอกจากนี้ครับก็จะมีฝั่งโต๊ะเองครับก็จะวางพวกโปรดักต์ของทาง Apple นะครับไว้ให้เราได้ทดลองเล่นนะครับสำหรับบริเวณชั้น2นะครับเราสามารถเดินทางมาที่ร้านได้นะครับการเดินเข้าไปในร้านมี 2 ช่องทางนะครับก็คือทางฝั่งของชั้น 2 เดินจากสกายบล็อกเข้ามา แล้วก็จากหน้าร้านนะครับบริเวณชั้น1นะครับเดินจากด้านหน้าเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมที่บริเวณชั้น 1 กันนะครับก่อนที่เราจะไปชมบริเวณในชั้น 1 นั้น เรามาดูตรงนี้ครับโถงหลักที่เราเห็นแบบคล้าย ๆ แบบดีไซน์คล้ายๆต้นไม้ใช่ไหมครับส่วนนี้ครับจะเรียกว่า Tree Canopy นะครับถือว่าเป็นแกนหลักของ Apple Central World เลยนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้ต้องบอกก่อนว่างานดีไซน์อินทีเรียภายในจะใช้ไม้จริงบริเวณไม้ที่เราเห็นทั้งอยู่บนแกนกลางแล้วก็อยู่บนเพดานนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดเลย โดยนักออกแบบที่มาออกแบบ Apple Central World ตรงนี้นะครับ โดยเฉพาะงานไม้ตรงนี้นะฮะเป็นนักออกแบบที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความพิเศษของตรงนี้ต้องบอกว่าไม้แต่ละชิ้นที่นำมาออกแบบนะครับ ถูกวางตำแหน่งให้ตรงเป๊ะ ๆ ไม่ใช่ว่าแผ่นนี้จะวางตรงไหนก็ได้ เพราะว่าการดีไซน์นั้นจะต้องมีทั้งความโค้ง ทั้งบริเวณที่แบบว่าจุดการเชื่อมต่อจะต้องลงตัวนะครับ มันทำให้แบบทุกๆแผ่นนะครับที่ถูกติดตั้งลงไป เข้าล็อกกันเป็นอย่างดีเลยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับสำหรับทรีคานอปี้ตรงนี้นะครับ จะเชื่อมตั้งแต่ชั้น 2 ชั้น 1 แล้วก็ลงไปถึงล่างสุดก็คือชั้นใต้ดินเลยนะครับ เราจะเห็นดีไซน์แบบนี้ ยิ่งถ้าเรามองมาจากภายนอกนะครับ มองจากทางฝั่งของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ ลานเซ็นทรัลเวิลด์กว้างๆ เข้ามา ยิ่งตอนกลางคืนนะครับ เราจะเห็นตัวทรีคานอปี้ตรงนี้ครับ เด่นสง่านะครับเพราะว่ามีแสงไฟสาดขึ้น รูปทรงการดีไซน์นี้สวยมากๆนะครับอินทีเดียภายนอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการดีไซน์แบบกระจกแบบ 360 องศา ตัวกระจกแต่ละแผ่นมีความโค้งโดยเฉพาะตัวมาประกอบเข้ารวมกัน จึงทำให้เราสามารถมองเห็นวิว ที่อยู่รอบๆ Apple Store ได้ถึง 360 องศานะครับไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงมุมไหนก็ตาม เราสามารถมองเห็นได้หมด รูปลักษณ์ของ Apple Central World ตรงนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Steve Jobs Theater ซึ่งสตีฟจ็อบเทเตอร์ถือว่าเป็นตึกแรกนะครับที่มีดีไซน์ลักษณะ เป็นทรงกลมแก้วตรงนี้ แล้วก็มีหลังคาทรงกลมในลักษณะนี้นะครับต่อไปครับลงไปที่ชั้นหนึ่งกันครับก่อนที่จะลงไปชั้นหนึ่งเรามาดูในเรื่องของบันไดกันก่อนครับดีไซน์ของบันไดนะครับบันไดที่เชื่อมจากชั้น 2 ลงไปที่ชั้น 1 โครงของบันไดนะครับจะใช้สแตนเลสสตีลคุณภาพดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเชื่อมต่อกันตั้งแต่ ชั้น 2 ลงมาถึงชั้น1นะครับส่วนพื้นของบันไดจะใช้เป็นหินนะฮะเป็นหินที่อยู่บนกรอบของสแตนเลสสตีลอีกทีนึง ให้ความแข็งแรงที่ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่เราเดินลงมาที่ชั้น 1 แล้วนะครับชั้น 1 จะประกอบไปด้วย 3 โซนด้วยกันโซนแรกนะครับจะเป็น Product Zone Product Zone ตัวนี้จะมีพื้นที่สำหรับการวางผลิตภัณฑ์ของ Apple นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac Apple Watch Apple TV และอุปกรณ์ต่างๆครับที่จะมีอยู่บนโต๊ะไว้ให้เราได้ลองแล้วก็ทดสอบเล่นนะครับ ทั้งหมดนะครับใน Apple Central World ตัวนี้ มีอุปกรณ์ทั้งหมดกว่า 204 ชิ้น ไว้รอให้เราได้ทดลองได้เล่น จนหนำใจก่อนที่เราจะซื้อหากันไปนะครับถัดจาก Product Zone แล้วนะครับจะเป็นโซนของ Genius Bar เป็นพื้นที่สำหรับไว้ให้บริการครับ ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ของเราเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับ และต้องการความช่วยเหลือ เราสามารถเข้ามาที่ Apple Central World นะครับ โดยการนัดหมายล่วงหน้า แล้วก็นำเครื่องเหล่านั้นมาที่บริเวณนี้ ทางฝั่ง Apple Genius นะครับก็จะมาให้คำปรึกษา แล้วในการซ่อมในอุปกรณ์ของ Apple ตรงนี้นะครับถัดจากฝั่งของ Genius Bar ก็จะเป็นฝั่ง Avenue ครับ ถ้าเป็นพื้นที่ที่เรายืนอยู่นั้น เรามองออกไปครับ เราจะเห็นสี่แยกราชประสงค์อย่างชัดเจน ผมมองว่าการดีไซน์แบบนี้ทาง Apple ต้องการที่จะทำให้ Apple Central World นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับ มันเป็นร้านร้านหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาก็จริง แต่ว่ามันเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วกลมกลืนกับพื้นที่ที่เดิมที่มีอยู่นะครับบริเวณโดยรอบครับนอกจากเราจะเห็นสีแยกราชประสงค์แล้ว เราก็จะเห็นตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เห็นโรงพยาบาลตำรวจ เห็นทางสารพระพรมนะฮะที่อยู่ตรงนั้น แล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ก็สามารถมองเข้ามาในที่ร้าน Apple Store แห่งนี้ได้เช่นกันนะครับนี่คือ 3 โซนหลักๆ ในชั้นที่1นะครับที่เราพามาชมกัน เดี๋ยวต่อไปเราจะลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับ ต่อมาครับเรามาชมกันในชั้นใต้ดินนะครับจากชั้นที่ 1 ลงมาที่ชั้นใต้ดิน ตัวบันไดจะมีดีไซน์เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับส่วนราวบันไดก็ยังใช้เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูกันครับในส่วนของชั้นใต้ดินนั้นมีอะไรบ้าง ในนี้จะมี 3 ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือช่องของลิฟต์นะฮะลิฟต์ที่จะเชื่อมต่อระหว่างชั้นใต้ดิน ชั้น 1 แล้วก็ชั้น2นะครับต่อมาครับในโซนของห้องน้ำเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากนะครับตอนแรกไม่คิดว่าในที่นี้จะมีด้วย แต่ลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับมีห้องน้ำให้ใช้บริการด้วย เดินเข้ามาครับประตูของห้องน้ำครับที่ป้ายจะเขียนเอาไว้นะฮะจะมีภาษาไทยครับมีภาษาอังกฤษครับแล้วก็มี อักษรเบลให้ด้วยสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับ ในบริเวณห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำให้บริการทั้งหมด 5 ห้องนะครับ นอกจากนี้ครับบริเวณโถงห้องน้ำครับบริเวณตรงกลาง มีส่วนของน้ำดื่มไว้คอยให้บริการด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำขวดน้ำมากดก็ได้ หรือว่าเราจะกดบริเวณตรงนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะครับ ว่าแล้วก็ขอดื่มน้ำสักหน่อยแล้วกันนะฮะถัดออกมาจากห้องน้ำครับต่อไปเรามาดูในห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องไฮไลท์ของชั้นใต้ดินนะครับ ก็คือห้องบอร์ดรูมนะครับบอร์ดรูมตัวนี้นะครับ ถามว่าเอาไว้ทำอะไร ต้องบอกว่าบอร์ดรูมตัวนี้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าธุรกิจ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าทางฝั่งธุรกิจท่านใด อยากจะได้คำปรึกษา อยากจะได้คำแนะนำจากทางฝั่งของ Apple นะครับ Apple จัดพื้นที่ห้องประชุมตรงนี้เอาไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในห้องบอร์ดรูมนั้นมีอะไรบ้าง ในห้องครับการดีไซน์จะออกแนวลักษณะแบบให้ความอบอุ่นนะครับ เราจะเห็นโต๊ะอยู่ภายใน แล้วก็มีในฝั่งของโซฟาให้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับตรงผนังครับจะมีรูปที่ติดอยู่นะครับซึ่งเป็นรูปของ Steve Jobs Theater จาก Apple Park นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับสำหรับดีไซน์ของ Apple Central World ตัวนี้ที่มีเอกลักษณ์คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Steve Jobs Theater ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ต้องบอกว่าสาขาแห่งนี้ใหญ่กว่า Apple Icon สยาม นี่ครับ เป็นห้องของ broad room นะฮะอย่างที่บอกครับถ้าเป็นลูกค้าในฝั่งธุรกิจ อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือว่าอยากจะได้คำแนะนำจากทาง Apple ก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับที่ทีมงานไอมดพาทุกท่านมาทัวร์ในวันนี้นะครับสำหรับการเปิดให้บริการนั้น Apple Central World จะเปิดให้บริการในวันแรกก็คือ 31 กรกฎาคม 2563 แต่สิ่งที่สำคัญนะครับถ้าใครจะมาวันแรก จะต้องจองคิวก่อนนะครับ สำหรับข้อมูลนั้นการจองคิว ผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้ รายละเอียดตามไปอยู่ตรงนั้นครับถ้าใครไม่ได้จองคิว จะไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ เนื่องจากว่าสถานการณ์ณตรงนี้นะครับก็คือเป็นในช่วงของโควิด -19 ดังนั้นจะต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็คือจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในร้านนะครับเพื่อที่จะให้ร้านนั้นไม่แออัดจนเกินไปดังนั้นถ้าใครจะมานะครับ อย่าลืมครับเช็คข้อมูลดีๆ จองคิวก่อนแล้วก็มานะครับ นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เราพาทุกท่านมาทัวร์ในฝั่งของ Apple Central World ในวันนี้สำหรับวันงานนะครับวันเปิดตัวถ้าใครจองคิวได้แล้ว เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับ ในคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ Let's go.